พลังวิทย์คิดเพื่อคนไทย โดย สวทช ตอน YSC สร้างอนาคตชาติ ด้วยกลไกวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม การเรียนรู้วิทยาศาสตร์เป็นกุญแจสำคัญในการเตรียมความพร้อมให้แก่เยาวชน ซึ่งการประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์เป็นอีกหนึ่งเวทีการแข่งขันที่เปิดโอกาสให้เยาวชนไทยได้เรียนรู้และสนุกไปกับการทำกิจกรรมทางวิทยาศาสตร์นอกห้องเรียน พร้อมทั้งยังมีโอกาสได้แสดงศักยภาพและพัฒนาความสามารถด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีในระดับนานาชาติอีกด้วยครับ วทช จัดการประกวดโครงงานของนักวิทยาศาสตร์รุ่นเยาว์หรือ YSC ครั้งที่ 23 เปิดโอกาสให้นักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนต้น และมัธยมศึกษาตอนปลาย ภายใต้การทำงานร่วมกับอาจารย์ที่ปรึกษา และยังได้รับคำแนะนำจากนักวิจัยสวทช นอกจากนี้น้องๆเยาวชนยังมีโอกาสได้รับคัดเลือกเป็นตัวแทนเยาวชนไทย เข้าร่วมการประกวดร r e g i รอนไอเซฟ2021 ซึ่งเป็นเวทีการประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ที่ใหญ่ที่สุดในโลก ทีมเยาวชนไทยสามารถคว้ารางวัลแกรนด์อวอร์ดอันดับหนึ่งและยังได้รับรางวัลสเปเชียลอวอร์ดอันดับหนึ่งร่วมสร้างบุคลากร วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม โดย สวทช 30 ปี สวทช พัฒนาประเทศก้าวไกล ด้วยงานวิจัย เทคโนโลยี และนวัต ตกรรมสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ 02 564 8000